ดีครับผมว่าที่ร้อยปีนักศึกษาแต่นะครับประวัติประวัติการศึกษาอาจจะยาวสักนิดนึงแต่แต่ว่าประวัติการทำงานนั้นนะครับ ที่ไม่มีปรากฏนะครับ คือผมคุ้นเคยกับ โรงพยาบาลศีราตามมาโรงพยาบาลในกรุงเทพทั้งหมดเพราะว่าผมเคยเป็นดีเทลยามาก่อนครับวันนั้นคุณหมอต่างๆเนี่ยผมรู้จักดีคือหมายถึงว่า พฤติกรรมอุปนิสัยทรือะไรเนี่ยย่อมดีกว่า ไม่เชื่อท่านอยู่ทีล่ารามาแล้วดีเทลยาวเป็นยังไงนะครับไม่ต้องว่าถึงสรรพคุณนะครับ เพราะนั้นเนี่ยส่วนตอนที่ผมรับราชการครั้งแรกที่กรมบัญชีกลางนะครับ ผมดูแลงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยองค์กรอิสระ องค์กรอิสระตำรวจอากการอะไรต่างๆแล้วก็มหาวิทยาลัยทั้งหมดนะครับ ผมจึงรู้ว่ามหาวิทยาลัยไม่มีมีเงินอะไรมาบ้างอันไหนที่ต้องทำการการเงินไปเบิกเบิกดีอะไรนะครับผมผมเป็นแค่เจ้าหน้าที่ชั้นต่ำที่สุด ที่ที่ได้รับเรื่องมานะครับ คือได้เห็นลายเซ็นของท่านรองอธิการบดีหรือท่านอธิการบดี เป็นคนแรกก่อนที่พี่ผมจะได้เห็นนะครับผมเห็นก่อน เอกสารต่างๆก็มาที่ผมก่อนนะครับ รวบรวมนะครับ แล้วก็ตอนอยู่กรมการนั้นอยู่สังกัด ตอนแรก อยู่ที่เดิมนะครับ แต่เขาเปลี่ยนชื่อไปเรื่อย ๆ คือสำนักการเงินการคลังดูแลเรื่องระเบียบเบิกจ่ายอะไรต่างๆ แล้วก็อยู่ที่เดิมไปอยู่สกัดสำนักกฎหมายนะครับตอนนั้นเนี่ยคุ้นเคยกับนักกฎหมายทั้งหมด แล้วตอนเป็นคนหลังจากเป็นอิสเทอรยา แล้วก็ไปอยู่บริษัทไปแนนอยู่ระยะหนึ่ง ทั้งทั้งที่ตอนนั้นยังไม่จบกฎหมาย ไม่เรียนกฎหมาย แต่ผมเป็นหัวหน้าทนายความนะครับหัวหน้าเหมือนเปรียบเหมือนหัวหน้าสำนักงานทนายความครับผมก็ไม่รู้จักเป็นเรื่องรู้ราวพูดภาษาก็ไม่รู้จักอายการไม่รู้จัก แต่ครั้งหนึ่งเขามีการประชุม หัวหน้าสำนักงานผมก็ไปด้วยผมก็เขาไหว้กันไหว้ผู้พักษาไหว้ เราไม่รู้จักเลย แต่เรามีชนะเป็นหัวหน้าสำนักงาน ทนายความอย่างหนึ่งนะครับ แต่เป็นหัวหน้าฝ่ายกฎหมายของบริษัท อก่อนอื่นต้องแนะนำจังหวัดก่อนนะครับ ยินดีต้อนรับท่านน้องๆคุณพี่ก่อนนะครับ เป็นเป็นหัวหน้าสำนักพอสำน้ากฎหมายใช่ไหมครับมันก่อนกฎหมายท่านนามคุณของท่านนั้นหน้าเหมือนกับหัวหน้าของผมครั้งแรกผมเคยกปรมการชีวิต ชื่อคุณไกดาเฟื่องฟูนั่นแหละคือ เจ้านายผมคนแรก สมัยที่ยังไม่ได้ทำงานเป็นงานพิเศษอบรมประกันชีวิตหรืออะไรนะครับท่านไกดาเป็นเจ้าของบริษัท เป็นลูกเจ้าของบริษัทไกดาเพิ่มฟุ้งนะครับ เป็นตระกูลดังเป็นตระกูลเศรษฐีครับแล้วก็ มาวันนี้ผมมีติดภารกิจตอนตอนบ่ายเนี่ยต้องรีบไป เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่รัฐบาลเขาลงทะเบียนบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ ส่วนคีที่ผมให้มานี่ได้ได้ครบไหมหกสิบหกสิบกว่าหน้าแล้วนะครับ ผมกลัวว่า ผมจะพูดไม่หมดหรืออะไรจึงให้มาละเอียด ผมจะเอาแต่เน้นๆที่ต้องเอาไปใช้จริงๆนะเน้นๆเนื้อเลยในฐานะที่ น้องๆเป็นนิติกรรู้กฎหมายแล้วเรียนกฎหมายมาเป็นแบบไหนครับ ผมเรียนหลายครั้งคือตอน เรียนกฎหมายก็เรียนเรื่องละเมิดอยู่ในอยู่ภายในเป็นกฎหมายสอบไส้อยู่ข้างใน ตอนเรียนรัฐศาสตร์เขาก็เรียนละเมิดด้วยปกครองด้วย เป็นวิชาเดียวกันที่รวมกันไปเนี่ยในเรื่องการเรียน ผมเรียนมาจริงๆนะครับ แต่เรื่องการทำงานนั้นผมอยู่จนสังกัดสำนักกฎหมายจึงต้องประสานงานต้องอะไรไปน้องๆที่กินข้าวด้วยกันก็เป็นนิติกรอยู่แพทนะครับเขาก็จะมาเล่าเคสต่าง ๆ ซึ่งมันก็จะเข้าสมองผมครับ เพราะเคสปกติที่ว่าเป็นข่าวกันที่เรื่องละเมิดเรื่องอะไรดังๆเป็นหมื่นล้านแสนล้านนะเขาจะมาเล่าให้ฟังนะครับส่วนเรื่องเล็กๆน้อยๆรถชนกันรถตกข้างถนนหรืออะไรพวกนี้เขาก็ไม่เล่ายกเว้นเคสเคสพิเศษนะครับ แล้วก็เรื่องที่พวกเราจะต้องเจอนะครับ ในฐานะเป็นนิติกรเนี่ยจะต้องถูกให้เป็นกรรมการสอบคนอื่นนะครับสอบ ครับมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นถ้าจะถามเรื่องแบบฟอร์มร่างหนังสือยังไงยังไงเนี่ยทุกคนต้องเคยประสบ พบเจอมาแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแบบฟอร์มนะมีใครสนใจเรื่องแบบฟอร์มอะไรต่างๆไหมก็หาตัวอย่างจากรุ่นพี่แล้วกันเขาจะเขาจะตั้งหัวเรื่องว่าไงอะไรยังไงนะอันนี้ทุกคนน่าจะหาได้นะ ถ้าไม่รู้ก็ถามผมอีกการที่ ความละเมิดรูอสเขาแยกคำนักออกมาเป็นละเมิดเขาแตกมาจากคณะกฎหมายนะ เมื่อก่อนอยู่ด้วยกันนะ คือผม เป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินการคลังสำนักกฎหมายล้วนกฎหมายเรื่องอื่น การเบิกจ่ายเงินแล้วตอนนั้นแพ่งอยู่ด้วยกันตอนนี้สำนักแพ่งแยกกันมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเป็นมือที่ด้านนั้น โดยเฉพาะเลยนะครับส่วนน้องๆในสองวันอย่างนี้จะสอบผู้รักษาได้เยอะเพราะว่าคนบันเขาก็ดูในเรื่องกฎหมายนะครับเขาสอบได้เยอะ เยอะกว่าที่อื่นง่ายๆนะ เพราะว่าที่นี่รับเกียรติยศเด็กๆน้องๆแบบประเภทเป็นพนักงานลูกจ้างเนี่ยเกียรติยศนะเก่งกว่าเคยบอกเก่งกว่าขออ่อยเก่งกว่าเราพูดง่ายๆเก่งกว่าเราจริงๆนะเรื่องกฎหมายนะเพราะเขามาสักๆสองปีสอบ เป็นผู้ประกาศได้เพราะนั้นตัวเก่งประธานสาริกาก็มาจากที่นี่เพราะว่าเขาสอบได้ตั้งแต่อายุ25ปีนะครับ พอเขาราชการตั้งแต่อายุ22 23จบมา เกียรตินิยมด้วย แล้วก็มาเป็นนิกรสองปี แล้วก็สอบได้ด้วยแล้วหนาปีด้วยนะครับ แล้วก็ได้อายุราชการจากนี่ไปอีกสองปีด้วยนะครับ เพราะนั้นจะได้เปรียบจากคนอื่น พวกเราก็ได้ นะ เป็นนิกรแล้วก็พอไปสอบผู้รักษาราชการได้อายุราชการไป ตามจำนวนเลยครับ อยู่มาห้าปีก็ห้าปียกไปหมดนะตามแล้วคนนี้เนี่ยผมอยากจะพูดถึงเรื่องที่ว่า สำคัญมากๆ ศาลก็เพิ่งพิพากษาชี้ขาดกันเองนะ เรื่องการฟ้องคดีจะจะมีปัญหากันตรงที่ว่าคดีทางแพ่ง เรื่องละเมิดเนี่ยเป็นเรื่องทางแพ่ง ถ้าคดีเริ่มจากศาลแพ่ง คือมีการไปฟ้องคดีกันที่ศาลแพ่งศาลให้พิพากษามาเป็นคำพิพากษาของศาลชั้นต้นของแพ่งนะครับตอนอุทธรณ์อุทธรณ์ได้ทั้งสอง สองสามคือสารแพ่งกับสารปกครองแต่ถ้าคดีที่เริ่มต้นที่ภาคษาเริ่มเริ่มต้นมาเนี่ยที่สารปกครอง คุณจะอุทธรณ์ไปอุทธรณ์ที่สารอุทธรณ์นะครับ ไปอุทธรณ์ที่สารแพ่งไม่ได้เขาก็ตรงกันแล้วครับ เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องสำคัญ เพราะทนายความผมสมัยนั้นอ่ะถ้าฟ้องผิดฐานนี่แหมโดนคล้ายๆแบบ ขับรถโชว์ผู้หญิงต่อหน้าเนี่ย แล้วไปล้มล้มต่อหน้าเขาเป็นที่อับอายมากครับเพราะนี่คอในท้องผีสารนี่ถือว่าเป็นที่อับอายนะขายหน้าท้องผีสารนะผีสารไม่ได้นะอันนี้อันนี้สารท่านก็ย้ำมาย้ำมาว่าฟ้องให้ถูกสารอันนี้ก็เพราะคดีที่เกิดการถอนขึ้นมานะครับ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้รู้ดุลพินิจ นี่เรื่องถึงท่านในการบดีเรื่องการปรับค่าก่อสร้างและทั้งทั้งทายแหล่เนี่ยครับดุลพินิจยังใช้ได้อยู่แม้ว่าติดคอรมอว่ายังไงก็ตามดุลพินิจวินยูชนผมจะพูดถึงวินวินยูชนนะครับวินยูชนระดับอธิการบดีก็ต้องเปรียบเทียบกับอธิการบดีทั้งหลายเลยคนที่เป็นการบดีต้องเป็นแบบนี้เป็นหมอ มีชุมชนของหมอต้องเป็นอย่างนี้ การรักษาคนไข้ต้องเป็นมาตรฐานแบบนี้นี่นะ คนขับรถก็ต้องเข้มกว่าเรา คือเราไม่ใช่ตำแหน่งพนักงานขับรถใช่ไหมคือเราไม่ไม่มีความเชี่ยวชาญโค้งอย่างนี้มันขับร้อยได้ เราเป็นคนปกติไปขับร้อยอย่าง คนขับรถไม่ได้ป่ะนะ คนขับรถฉุกเฉินโรงพยาบาลมีมีรถฉุกเฉินใช่ไหมทำตามกฎหมาย ทั้งหมดนั่นแหละ กฎหมายไม่ได้ให้สิทธิ์ว่าคุณขับรถเร็วนะทุกอย่างก็ต้องทำตามกฎจราจรตามปกตินะ เห็นไหมรถโรงพยาบาล ขับรถไปชนไปอะไรพวกนี้ประมาทเอออย่างไรแรงอะไรพวกนี้เขายังดูระเบียบกฎจราจรอะไรทั้งทั้งหลายเลยไม่มีอภิสิทธิ์ใดๆที่ให้ขับรถเร็วนะครับ นะขับรถพยาบาล ไม่ใช่เร็วนะเพียงแต่มีกฎหมายว่าต้องหลีกทางให้ราษฎรที่อยู่บนถนนต้องหลีกทางให้เขาแค่นั้นเอง แต่เราไม่ไมีได้รัอนุญาตให้ขับรถเร็วกว่าที่ป้ายเขาบอก ตรงตรงนี้ต้องขับร้อยตรงนี้ต้องชั่วโมงตรงนี้หกสิบตรงไหนเนี่ยยังเป็นไปตามนั้นอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นเวลาสอบสวนละเมิดเนี่ย มาตรฐานตรงไหนเนี่ยเอากฎหมายมาจับทั้งหมดนะครับ อันนี้เรื่องที่การบริยังไม่จบคือมีเคส อันนี้เป็นอธิบดีของกรมอื่นนะ ไม่ใช่หมายถึงที่นี่หรือที่โน่นหรืออะไร เปรียบเทียบในระดับเดียวกัน ดุลพินิษเช่น ค่าปรับที่ ที่ปัจจุบันเนี่ยคนที่สร้าง ก่อสร้างตึกตึกใดตึกหนึ่งแล้วเขาไม่มาไม่เข้ามาทำงานเราต้องปรับเขาใช่ไหมปรับเขาตั้งแต่ต้นเลย เนื่องจากเหตุอื่นไง อยู่มติครอบอกว่า ในช่วงสามเดือนเนี่ยโควิดให้ ให้ยุกเว้นค่าปรับให้เขาง่ายๆคุณหมาก็สวมรอยเลย ประเภทว่าปรับฉันมาตั้งแต่ตั้งนานแล้วหลายเดือนแล้วก็บวกวีก็ลดให้ฉันสองเดือน สมมติว่าวัตถุของว่าสามเดือนนะลดให้เขาสามเดือนสามี่พักษาว่าคนระดับเป็นอธิบดีหรืออธิการบดีเนี่ยย่อมจะต้อง รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ เพราะนั้นคุณแต่ยกเว้นค่าปรับแล้วว่ามติครมบอกว่าไม่ต้องปรับอย่างนี้มันไม่ใช่อยู่ในระหว่างนั้นเนี่ยคุณทราบอยู่แล้วว่า เขาโดนปรับปรับตลอดมาเรื่อยแล้วอยู่โควิดมามื่อีกมามาไม่ใช่ส้มหล่นเออแบ่งไปสามเดือนไม่ต้องปรับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ ท่านบอกองกฎหมายหรือกองคังเนี่ยก็ต้องทุ่มตงพันการดีเซนนี้ไม่ได้ถึงว่าค่าปรับต้องปรับเขาเต็มนะ ไม่ใช่ว่าไปลดให้ตามมติคอรมนะเพราะนั้นสารพิพากษาแล้วมติคอรมอยังใช้ดุลนิดได้นะครับดุลระพินิดนะครับหัวหน้า ส่วนราชการยังใช้ดุลพินิจตนเองเพื่อผลประโยชน์ของทางราชการนะครับ ส่วนผู้รับเหมาก็อาจจะต่อสู้อะไรของเขา เวลาสู้ไปจริงๆก็แพ้อยู่ดีเพราะว่าเหตุมันมาจากก่อนโควิด แล้วมันมีโควิดมาผสมอะไรพวกนี้นะ อันนี้ดูุลพินิจยังใช้ได้ แม้มติกรมว่าจะเป็นกฎหมายกฎหมายนั้นบังคับแก่ราชการแต่เนื่องจากเราดูแล้วเราเป็นพนักส่วน เราเกี่ยวข้องยังไงคือเราเป็นกรรมการด้วยนะครับถึงเราสอบริการดีเราเนี่ยเราก็ต้องเป็นกรรมการคนใดคนหนึ่งนะจะต้องได้รับเป็นกรรมการนะอีกเรื่องหนึ่งกรรมการละเมิดเขาให้ตั้งได้ห้าคน เผลอไปตั้งเป็นเจ็ดคน อันนี้ไม่ผิดนะครับ ตั้งไปก่อนประชุมกันไปก่อน แล้วพอมาเปิดคุมมือเปิดอะไรเนี่ยเอาตั้งได้แค่ห้าคนเอง ท่านบอกว่าให้เปลี่ยนคำสั่งได้ จากตั้งตั้งไปเจ็ดคนเนี่ย ก็เหลือแค่ห้าคนประชุมกันไปแล้วลงมติอะไรบางอย่างไปแล้ว ไม่ได้เป็นโมฆะนะครับ ตั้งใหม่ห้าคนและเรื่องเรื่องข้ออ้างต่างๆ อีกเรื่องหนึ่งอีเรื่องกับหมอล้วนนี่เกิดขึ้นจริงกับหมอ แต่ไม่ใช่หมอที่นี่ฝั่งไม่ทราบนะ มีหมอที่น้องๆแพทย์จบจบจากศิริราชหรือรามาเลยเนะี่ย อยู่ก็ไปอยู่โรงพยาบาลต่างจังหวัดเลยไปเป็นพอเลยมีหมออยู่คนเดียว เป็นพอทั้งทั้งโรงพยาบาลมีหมออยู่คนเดียว เพราะนั้นเขาก็ได้เป็นพอเลยนะ เป็นซีสี่ลูกน้องเป็นพยาบาลซีเจ็ด ตัวเองนะซีสี่เขาไปอยู่ใหม่ แต่เป็นพอเลยนะตอนนี้เกิดเหตุคือว่า พยาบาลที่ทำหน้าที่การเงินด้วย ต้องเซ็นอะไรต่างๆ ร่วมกับหมอไง อก็เซ็นชื่อพยาบาลไม่เซ็น คุณหมอกำลังตรวจให้หมอครับ เบิกเงินเจ็ดแสนค่าเจ็ดแสนนะคะหมอก็เอ้าคุณหมอเซ็นตรงนี้ครับเซ็นเซ็นร่วมไปเซ็นร่วมไปไป แต่ว่าในเช็คนั้นน่ะเขาเว้นว่างนิดนึงจากเจ็ดแสนกลายเป็นเจ็ดล้านเจ็ดแสนเป็นล้านแล้วเอาเงินมาให้โรงพยาบาลเจ็ดแสนเนี่ย ที่เหลือก็เข้ากระเป๋าเนี่ยสองสามครั้งเนี่ย ก็ได้ไปหลายล้าน นะอย่างนี้กรณีอย่างนี้คุณหมอไม่รอดคือ เป็นระดับผู้ในการโรงพยาบาลแม้ว่าจะจบใหม่สามว่านี้นะตามคุณทับแม้ว่าจะจบใหม่ไปเดดกมีความรู้เรื่องการบูิหารหาเรือเรียนแต่หมออย่างเดียวแต่ว่าวินยูชนระดับเป็นผู้ในการได้ต้องก็ต้องรู้อย่างหนึ่งถ้าเอาบัญชีมาตรวจเอาเงินหายไปต้องเก็บล้างไม่รู้เรื่องเลย อันนี้มันเป็นข้ออ้างไม่ได้ข้ออ้างให้ไม่ต้องรับผิดชอบไม่ได้ถือว่าเป็นประมาทเลอนเล่ออย่างร้ายแรงนะ อันนี้นะอันไหนที่ผิดระเบียบผิดอะไรเนี่ยไม่ตรวจตาดูวิธีเนี่ยผิดหมด ไม่ว่าจะเป็นพอกองคันหรืออะไรก็แล้วแต่ก็กฎหมายต้องกัน ถ้าทำอายุความหมดเนี่ยพอกองมาก็โดนนะีท่านไะแรก็คือเนี่ยอ้างอ้างว่า ไม่ไม่ประมาทไม่ได้นะเพราะมีระเบียบไว้แล้วทำไม่ทำตามอย่างเนี้ยนะแต่มีข้ออ้างข้อหนึ่งที่อ้างได้ คุณหมอท่านนี้คนเดิมคดีเดิมนี่แหละบอกว่า จบใหม่ๆแล้วต้องตรวจคนไข้วันละร้อยคนพยาบาลไม่ให้เซ็นก็เบอร์เบอร์ไงกำลังตรวจให้อยู่ คุณหมอเซ็นเซ็นเช็คเจ็ดแสนเป็นเจ็ดล้านเนี่ย ท่านก็ไม่ดูบัญชีก็ไม่ได้มาขอไม่ไน่บัญชีมาก็ไม่ได้รู้ว่าตรวจคนไข้อยู่ไหน มีร้อยคนมารอนะว่าเย็นถึงเขาบอกชี้แจงว่าวันละร้อยคนผมเป็นพอจะจะทำยังไงไหวงานบริหารก็ต้องทำตรวจคนไข้ก็ต้องตรวจแล้วเนี่ยจริงแล้วเดือนผมจะได้ไปอบรมเฉพาะทางอีก ทางราชการก็ไม่ส่งคนใหม่มาให้ผมสักทีเลย ผมทำอยู่คนเดียว แบบนี้อันนี้อ้างได้สามไม่เข้าใจว่าหน่วยงานผิดผิดด้วยผิดด้วยร่วมผิดด้วยก็คือว่า ให้ส่งคนที่เก่งๆว่างๆมาแทนหมอคนนี้หรือมาช่วยงานหมอคนนี้หน่วยงานรับไปสมมติว่าโดนโกงโดนเชิดเงินไปสิบล้านคุณหมอก็ห้าล้านหน่วยงานก็ห้าล้านคนละครึ่งหน่วยงานก็คือโรงพยาบาลต้องทดก็คือต้องเสียไปห้าล้านเอาเงินมาทดใช้ทางราชการเอาเงินอะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็ตัวหมอเองห้าล้าน มมตินั้นเป็นตัวเลขสมมตินะ แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงแล้วจริงแล้วที่อื่นนะ ยกมาลอยๆเลยแต่ว่าจริงๆเป็นแบบนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยข้ออ้าง ถ้าเรื่องประมาทอย่างไรแรงถ้าผิดระเบียบอะไรสักอย่างหนึ่งนะถือว่ามาเจอเรื่องอย่างไรแรงเพราะความทางโดยทุกทุกอย่างทุกเรื่อง เพราะว่าระเบียบเขาเขียนไว้ให้ ไม่มีการโกงเล็ดรอดออกไปเลย ครับเช่นตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับเปรียบเทียบกับ กับพอกองคลังของเรา เพื่อให้ให้มีความเข้าใจนะมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งนะเบิกเบิกค่ารักษา รักษาพยาบาลเบิกค่ารักษาเนี่ยเราจะต้องมีใบเสร็จตัวจริง ตัวจริงแน่ตัวจริงแน่ไปแน่ คนนี้เขาใช้วิธีเบียนเทียนนะครับคือว่า สมมุติเราเบิกค่ารักษาพยาบาลปีนนี้นะหนึ่งพันบาท ก็เบิกให้เจ้าตัวไปพันบาท แล้วก็เอาไปเก็บเข้าแฟ้มแล้วอีกสักสองสามวันไปชักไปเสร็จนั้น มาเบิกเอง เบิกเบิกเองเข้าบัญชีตัวเองอีกพันหนึ่งเป็นอย่างนั้นคือไปเสร็จจริงเหมือนกันเลยแต่เนื่องจากขออไม่ได้ตรวจหรือหัวหน้าไม่ได้ตรวจไม่ได้ทยอยตรวจไปเสร็จ อามันแหวกไปก็ไม่เห็นไม่รู้ แต่เขาทำอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อยเป็นเดือนเป็นปีก็ไม่ตรวจสักทีเพราะเสร็จแล้วก็ไปเข้าแฟ้มเสร็จแล้วก็เข้าแฟ้มเขาเป็นคนดูแลแฟ้มเองไงเขาก็ไปชักไปเสร็จออกมา แล้วก็มาทำใหม่ ชักไปเสร็จออกมาทำใหม่ แต่ตัวจริงได้เพราะเขาก็มีวายค่ารักษาคนที่ป่วยจริงเขาได้ไปแล้วได้เงินไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าเอาไปเสร็จมาเวียนเทียนทำหมหัวหน้า ถ้าเป็นวินยูชนเสียงที่ว่าเลย เราต้องตรวจตายอยู่เสมอไงตรวจไม่เจอของเราเนี่ยสำนักกฎหมายจะเจอเรื่องนี้ครับ เคสนี้เลย แต่ว่าเป็นลูกน้องผมที่บริษัทเขาจะ เป็นคนติดสแตมเรียกอะไรอากรสแตมใบสัญญาก็ติดอากรใบมอบหน้าก็ติดอากรเนี่ยเขาเก่งเขาเขาใช้วิธีแบบนี้ครับเขาอากรติด ปุ๊บเขาก็ติดขอที่แตกได้แล้วพอเวลาขีดค่าเขารู้อยู่แล้วเขาขีดค่าเองขีดูเนี่ยเวลาแตกปุ๊บเวลาขีดใหม่ปุ๊บจะตรงรอยอีกนะเขาก็เบียนเทียนเอาอวักรมา มาแปะเราไม่ปวดตาสัญญาเขาทำไมมันแบ่งไป เขาเก็บไปเยอะให้ดูใหม่ไงเขามาแปะใส่ใช้ใหม่ใช้ใหม่ใช้ใหม่เรื่อยแต่เนี้ยอันนี้ถ้ามีการทำอย่างนี้ ได้ เราเนี่ยเป็นเจ้าของเรื่อง ประมาทเรื่องอะไรให้ไปตรวจตามดูให้ดีครับ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่แม้แต่ท่านผู้พิพากษาสารสูงนะสัมมนาเมื่อไม่กี่วันนี้นะครับ ท่านยังไม่ท่านยังไม่เข้าใจเรื่องนี้กันนะเพราะว่าเจ้าของเรื่องคือกรมธิการพอสำนักแห่งเขาจะรู้เรื่อง เรื่องค่าเสียหาย คนที่โกงไปทุจริตไปคนคนนี้รับผิดชอบเต็มจำนวนคือร้อยเปอร์เซ็นต์ผมเราโกงไปร้อยล้านคนนี้ต้องชดใช้ร้อยล้านส่วนกลุ่มผู้ทำละเมิดมันเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะคนเหมือนกับว่าที่ต่างว่าคนคนทุจริตเนี่ยไม่ใช่คนทำละเมิดแต่เป็นคนทำให้ราชการเกิดความเสียหาย เพราะการโกงไม่ใช่เป็นหน้าที่ราชการอยู่แล้ว ขาโกงแต่ละล้าน ผู้ทำละเมิดคือผู้ที่ปล่อยให้มีการ โกงได้แบบนี้เป็นพอกองคางหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าส่วนหัวหน้าอะไร ทั้งหมดเรียงไปแถวเลยรับผิดชอบกันไป ตามจำนวนนะครับ กลายเป็นว่า ทางรายการได้รับการชดใช้้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเจ้าตัวรับไปเลยร้อยล้าน ส่วนพวกทำละเมิดนี่อีกร้อยล้านเห็นไหมทั้งนั้นที่โกงไปร้อยล้าน ถ้าดูเราอ้าวนี้ก็ได้กำไรนี่คือโกงไปละวันไม่ได้มาสองล้านนี่โอ้กำไรกำไรบาทเลย ท่านพ่อกองพ่อกองแทย์กองผมชี้แจงให้ท่านรู้สาทราบว่า ที่โกงไปละล้านเขาต้องใช้ร้อยล้านจริง แต่เนื่องจากคนโกงร้อยล้านระดับร้อยล้านเนี่ยเขาไม่อยู่ไม่อยู่ให้ยึดไม่อยู่ให้เจอตัวแล้วล่ะเขาหนีไปแล้ว เพราะฉะนั้นคนรับกรรม คือบรรดาหัวหน้าต่างๆเนี่ยสุดท้ายกันไปองครทงไปบุตรร้อยล้านองคนทงไปสิบล้านหัวหน้าฝ่ายยี่สิบล้านหัวหน้าที่ติดตัวโดนมากที่สุดก็โดนเยอะที่สุดนั่นแหละใครที่ติดตัวคนที่โกงมากที่สุดโดนเยอะที่สุดไล่ไปเรื่อยจนถึงพ่อกองคางนั่นแหละไล่จนถึงร้อยล้าน แต่คนนี้ราชการไม่ได้กำไรเพราะว่า คนที่โกงไปร้อยล้าน อยู่วันดีคืนดี เขาถูกหวยถูกที่สงสารหัวหน้าหัวหน้านี่ต้องชดใช้แทนเราเป็นร้อยล้านเลยนะแอบแอบแอบมาชดใช้นี้เรามีแค่ห้าสิบล้านคืนมาก่อนทางราชการได้รับเงินคืนมาห้าสิบล้านห้าสิบล้านนั้นเก็บไว้เองไม่ได้นะไม่ใช่กำไรนะต้องทยอยคืนให้กับ หัวหน้าฝ่ายที่เสียเงินไปก่อนแล้วนะทยอยคืนมาคืนมาคืนมาไง ได้มาก็ไม่ใช่ว่าเป็นลาบลอยนะรที่การต้องคืนให้กับคนที่จ่ายแล้ว ตามสัดส่วนนะสมมติเราพอได้มาครึ่งหนึ่งใช่ไหมพอเสียไปสิบล้านใช่ไหมก็ได้พอก็ได้คืนห้าล้านคุณื่นก็ได้เยอะหน่อยเพราะสัดส่วนมันเยอะกว่าคืนมาตามสัดส่วน เพราะนั้นทางราชการไม่ได้กำไรไม่ได้กำไร ส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่ว่า มันมีท่านลูกสาท่านหนึ่งที่อยู่ ใกล้ๆนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ผมพูดความจริง เพราะว่าท่านบอกว่า เอ๊ะทำไมหน่วยราชการต้อง ต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบด้วยนะ ต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบด้วยนะ ในเรื่องท่านพูดเฉพาะเรื่องโกงนะ ท่านทุจริตไปหนึ่งร้อยล้านทำไมหน่วยงานต้องรับผิดชอบห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้ไม่เกี่ยวกับคนโกง คนโกงรับผิดชอบร้อยล้านเต็มเต็มเป๊ะ ส่วน ผู้ทำละเมิด มันประกอบไปด้วยกองกองทางคนหน้าฝ่ายคนหน้าส่วนไล่เรียงกันมานะรวมทั้งหน่วยงานด้วยหน่วยงานที่โดนไปห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือห้าล้าน คือรับผิดชอบไม่มีความผิดไม่มีอะไรอื่นๆเนี่ยรับไปห้าล้าน เหมือนถ้าความผิดเยอะกรณีหมอที่ผมเล่าให้ฟังรับผิดชอบแค่ครึ่งเดียวหน่วยงานรับไปครึ่งหนึ่งเนี่ยคุณหมอรับไปครึ่งหนึ่งนั่นแหละหน่วยงานรับผิดชอบครึ่งหนึ่งตัวเองรับผิดชอบ คุณหมอรับผิดชอบครึ่งหนึ่ง แต่กรณีทั่วไปอ่ะ หน่วยงานรับผิดชอบห้าล้าน หมายถึงห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์แต่ผมพูดทุกอย่างนะผมเป็นพูดถึงตัวเลขกลมๆร้อยล้านนะเพื่อให้มันความเข้าใจเทียบกับเปอร์เซ็นต์ได้นะหน่วยงานรับผิดชอบเสมอห้าล้าน เพราะนั้นโกงไปร้อยล้านเนี่ยผู้ทำละเมิดประกอบไปด้วยตัวส่วนราชการห้าล้านทำไมถึงเป็นอย่างนั้น ก่อนที่จะมีอะไรนี้เกิดมาเนี่ย มือนราชการทุกอย่างจะต้องอบรมทำความเข้าใจฝึกพนักงานของตนข้าราชการให้เขามีความรู้เสมอตัดใดที่เพราะกองคำังไม่เคยได้อบรมเรื่องพวกนี้เขาก็อำาได้อำาได้เพราะฉะนั้นเป็นความบกพร่องของหน่วยงานอันที่สองอย่างจำเรื่องทุจริตที่เอาบินทาศสาไปเยียนเยียนเบิกนะครับหน่วยงานมีความรับผิดตรงที่ว่า ปกติท่านอธิการบดีก็ต้องส่งคนมาตรวจทุก ๆเดือน ที่เขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเนี่ยไม่ใช่สามเดือนมาตรวจทีห้าเดือนมาตรวจที กว่าจะเจอที่ป่าเข้าไปบางทีสิ้นปีแล้วเขาโกงไปเยอะแล้วเนี่ยถ้ามาบ่อยๆเขาอาจจะโกงไปได้แค่ห้าล้านถ้านานๆมาทีเป็นร้อยล้านเลย อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นความบกพร่องของหน่วยงาน แต่ถ้าในการดีไม่ต้องรับผิดชอบหรืออะไรแต่คนรับผิดชอบก็คือ ตัวมหาวิทยาลัยหลับไปห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ส่งคนมาตัว ไม่ส่งคือตัวได้ไหวแต่ก็ไม่ใช่ความผิด แต่นี่ก็ถือความผิดโดยรวมขององค์กร ของหน่วยงาน อันนี้อ้างได้ แล้วปกติถ้าไม่อ้างเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเราอ้างมากกว่านี้ ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหน่วยงานรับผิดชอบเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้น ใช่ไหมใช้คนผิดประเภทอ่ะอย่างเงี้ย หน่วยงานก็บกพร่องมากขึ้น ความรับผิดชอบก็มากขึ้นมากขึ้นขึ้นเรื่อยๆในการสอบสวนนะ พอเราเป็นกรรมการสอบสวนในเวลาสัดส่วนความรับผิดชอบให้มอง ความความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลเป็นรายบุคคลไป คนนี้รับผิดชอบ คนนี้ตอบประชุมไม่มา แล้วทำความเห็นแย้งไว้ คนนี้ก็รอดไป เรื่องความเห็นแย้งศาลพิพากษาดังนี้คือช่วยพวกเราคือ ท่านจะต้องเอาบทบาทหน้าที่มากลางเลย มันมีหน่วยงานหนึ่งที่ที่อบตพวกอะไรพวกนี้ท่านประหลัดแย้ง ไม่เห็นด้วยกับนายกแล้วก็ทำไปมันผิดกฎหมาย ท่านประหลัดแย้งไว้ ปรากฏว่าเด็กๆในแผนกไม่แย้งไม่เห็น สารพิขาสษาว่าท่านประหลัดเป็นตัวแทนของเด็กๆทั้งหมด อย่างของเรานี่ก็พอกองกฎหมาย มุขทานในการเมีทำอะไรไม่รู้จะเป็นชื่อจะอะไรไม่รู้เรารู้ว่าผิดไงท่านหัวหน้าต่งหมายบอกไม่ใช่มันเป็นอย่างนี้มันผิดกฎหมายข้อนี้ข้อนี้เขียนไว้ในรายงานประชุมเนี่ยพวกเราเป็นเด็กก็ไม่กล้าในการเรีด้วยเราเราไปยกแย้งี่กรมได้เดี๋ยวเขาเหม็นหน้าเราใช่ไหมเดี๋ยวเหม็นหน้าเราอะไรทำนองเนี้ย ท่านหัวหน้ากองกฎหมายเขาแย้งใส่เราสามจะได้สาว่า แม้ว่าติดในในแผนเนี่ยไม่ได้แย้งไม่ได้อะไรเห็นด้วย แต่พออกองมาแย้งถือว่าเป็นตัวแทนของพวกเราทั้งหมดเห็นต่าง แต่ท่านลูกสาวบอกว่าด้วยมีความชัดเจนอันไหนไม่ดีไม่ถูกต้องเนี่ยให้แย้งเลยส่วนตัวไปเลย เพราะว่ามันจะคุ้มเคือแบบนี้เพราะศาลก็บางทีก็ที่ภาคสาช่วยเราบางทีก็ไม่ได้ช่วยแล้วแต่เพราะเขาดูเป็นเรื่องๆไปนะ ข้อที่จริงเรื่องนี้เอาไปใช้กับเรื่องหนึ่งไม่ได้ ดูไปเรื่อยๆครับ อันนี้มีมีข้อ อะไรที่ควรจะรู้อีกไหมที่อยากจะถามเรื่อยถามได้นะแต่ถ้ารายละเอียดเนี่ยเรื่องอายุอ่าอีกเรื่องหนึ่งท่านรู้รักษาย้ำมาเรื่องอายุความอายุความมีหลายอย่างหนึ่งปีก็มีสองปีก็มีสิบปี เป็นอายุความทั่วทั่วไปนั่นแหละทุกอย่างจะคุมด้วยอายุความสิบปีหนึ่งปีเนี่ยอายุความฟ้องร้อง อายุความไล่เรียกัน อายุความส่งเรื่องไปกรมอุติกาไปกระทรวงคลังแต่คือกรมอาจารย์เป็นตัวแทนของกระทรวงคลังตัดเรื่องภายในกี่วันภายในร้อยแปดสิบวันอะไรพวกนี้และก็เรื่องไหนที่ต้องส่งกระทรวงคลังอันนี้เขาก็มีระเบียบเอาไว้เช่นต้องเกินหนึ่งล้าน เรื่องไม่จบสอบสวนแล้วใครผิดใครดูอะไรก็ต้องส่งกรมธิการนะ เกินหลังหรือชดใช้ที่ครบแล้วเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 75%นี่ก็ไม่ต้องส่งอะไรพวกนี้เขามีระเบียบแล้วระเบียบพวกนี้ในครั้งที่เราเป็นนิติกรเนี่ยต้องดูอยู่เสมอนะคือคือสมมติเราเป็นระดับผู้บริหารผู้รู้ พอเขาไม่จำเป็นต้องมาไล่ดูว่าเฮ้ยของใหม่มาหรือยังวะเราเป็นคนเป็นหนรที่เราต้องรู้ของใหม่ของใหม่มาแล้วก็ต้องดู เหมือนท่านผู้รักษาผู้ใหญ่เขาก็มีเด็ก คอยค้นกฎหมายให้คอยเอากฎหมายใหม่ ไปให้ท่านอ่านนะเป็นหนังสือเรียนของผู้รักษาตอนนี้กฎหมายำไมท่านดูท่านผู้รักษาเองเดี๋ยวท่านไม่ได้ต้องมีหน้าที่ไปติดตามอะไรมากมายเยอะแยะนะแต่กฎหมายเก่าก็มนมีอันนี้ไม่ได้ทำเพราะว่าเพราะไว้มีนะถ้าสงสัยเกิด ไอ้คน้ี้เป็นเคสกรณีศึกษามเยอะตรงตรงท้ายๆอันนั้นเป็นคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด แล้วนะครับ เป็นที่เด็ดขาดแล้วนะครับเรื่องอื่พินิจชี้ขาดว่าศาลศาลใช้ดุลพินิจดุลพินิจขององค์กรคำอ้างว่าไม่รู้ระเบียบอะไรไม่ได้คืออ้างเพื่อลดไม่ได้ลด ลดสัดส่วนความรับผิดตัวเองน้อยลงนะอันนี้ใช้อ้างใช้อ้างได้เป็นบางกรณีคืออยู่ว่าแต่งตั้งเป็นรักษาการอสำนักผลเอกองทางโดยไม่ได้ผ่านการรวมมาก่อนในการชั่วคราวรักษาการแทนนี่อย่างนี้พอจะอ้างให้ลดลดลงได้ แต่อ้างไม่รู้เลยเพื่อไม่รับผิดชอบเป็นสบายไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้เลยเหมือนท่านเป็นนิกรนี่ก็อ้าง อ้างไม่รื่อะเบียบกฎหมายเรื่องนี้ก็อ้างไม่ได้ แต่ถ้าอ้างไม่ค่อยได้รับการอบรมนลยสัดส่วนการรับผิดชอบก็จะน้อยลงที่สุดนะ ขอที่แจงไม่ได้เลย อยู่ก็ให้ทำงานนี้เลยออย่างเงี้ยอ้างให้รับผิดชอบน้อยลงได้ แต่อ้างให้ไม่รับผิดชอบเลยไม่ได้ คือไม่ได้ทั้งมวลเลยครับเรื่องเรื่องการใช้เป็นที่ของแพทย์คุณหมอไปอยู่ก็ไปตัด แต่แขนตัดขาคนไข้เนี่ยต้องมีเหตุใช่ไหมโดนงูกัดต้องตัดขาทิ้ง ไม่มีเวลาถามไถ่ว่า เฮ้ย ผมจะตัดขาคุณนะ ถ้าไม่ตัดคุณจะตายนะเขาสลบไปญาติอยู่ไหนก็ไม่รู้ เป็นหมออยู่ต่างจังหวัดเนี่ยไม่รู้จะทำไงไม่รู้จะพึ่งพาสายใครดีถ้าไม่ตัดตายแน่ถ้าตัดเขาจะออกมาโวยวายทีหลังตื่นมาเขาขาผู้หายไปไหนว่าอะไรเนี่ยตาจะชอ็งได้นะครับ อันนี้ใช้ดูนิดต้องเป็นตามมาตรฐาน ของหมอทั่วไปนะถ้าเราสอบสวนเรื่องนี้คนไข้ฟ้องร้องมาอย่างนี้นะเราสอบสวนหมออลยเราต้องใช้หมอคนอื่นที่ว่าอยู่ในเคสเดียวกันถามหมอว่าถุงกับไหมนี้มึงมึงมีพิษตรวจแล้วเจอนี่นี่คุณจะตัดขาไหมหมอคนนี้ก็ตัดไปแล้วถึงโดนฟ้องไงส่วนหมอคนอื่นเนี่ยตัดนะถามสิบคนตัดหมดเออรอด ไม่ใช่สามสิบคนบอกไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับอย่างนี้อุ้ยธรรมดาไม่ต้องตัเลยอย่างนี้แค่เฉือนนิดนึงเนี่ยก็หายแล้วอะครับอย่างเนี้ยเบี่ยนเบนเลี่ยงเบนเป็นการมาตรฐานนะครับ ถ้าสืบสวนสอบสวนคนขับรถโค้งนี้เนี่ยโอ้ยเขาเหยียบกันร้อยได้ไนะแต่ถ้าเกิดฝนตกเนี่ยเหยียบร้อยไม่ได้นะที่เหยียบร้อยได้เนี่ย คือถนนแห้งๆคุณโค้งอย่างเงี้ย ต้องรอลงเหลือหกสิบถึงแปดสิบราสุดตัวประมาณนะคนขับรถไปขับรถกว้างเลยนะหรือขับรถไปบานนี่ยรถรถฉุกเฉินแบบนี้ที่กว้างเยอะนะและอย่างหนึ่งคุณต้องสืบสวนลึกไปด้วย เพื่อนผมหมอก็ฝากมาดูหมอเป็นหมออยู่โรงพยาบาลใหญ่มักจะโดนแบบนี้ หมอโรงพยาบาลเล็กๆรีเฟอร์คนไข้มาเป็นประจำเลย เคสเขาไม่ฉุกเฉินอ่ะ ต่าตาเล็กน้อย พ่อจะบึงมาเลย บอกพรุ่งนี้มาก็ได้ ปรากฏว่าเห็นไหมฝนตก อีกความพยาบาลที่อยู่นั้นก็ตายตายตายกันหมด้องคำต้งคนไข้ก็ตาย เห็นไหมทั้งที่หมอคนมาบอกว่าเออมจะรีบมาทำไมวะเนี่ยใช่ไหมขับช้าๆก็ได้ ไม่ตายหรอกไมเราสอบสวนนะความจะเป็นเรื่องบวชทำไมคุณถึงขับรถเร็วแบบนั้น คุณโดนคำสั่งว่าให้รีบมาหรืออะไรหรือเปล่าอะไรต่างๆคุณต้องตรวจสืบสวนให้ลึกถึงนนะครับไม่ใช่ว่าเรา่มคว่ำไปด้วยนะเว้ยฝนตกถนนลื่นเออที่คว่ำเป็นเรื่องธรรมดาคุณต้องสืบสวนทั้งต้นทาง ต้นทางด้วยว่าคุณใช้เขาเขพบรถนำคนไข้มา เขาก็ขับด้วยความเร็วนี่เขาปวดตัวผสมไม่ทันอะไรต่างอ่้และอย่างหนึ่ง รือที่คุณเสิร์ช Google ดูได้เลยเขาบอกเขาอัดบอกมีหมาวิ่งตัดหน้า เป็นป่าตรงนั้นจะมีหมาที่ไหนมาวิ่งตัดหน้าดรือเป็นกวางเสือตระเทศอะไรพวกน้ได้อยู่นะ แต่ถ้าคนมีหมาวิ่งตัดหน้าดู Google แล้วไม่มีบ้านคนสักหลังอย่างเงี้ย มันจะมีหมาที่ไหนมาวิ่งตัดหน้าตามป่าเช่แบบนี้นะ ดูให้ดี แล้วก็เรื่องกฎหมายระเบียบต่าง ๆ ให้ดู ระเบียบของกระทรวงการคลังเขาว่ายังไง แล้วก็ทำตามระเบียบนั้นหรือเปล่าถ้าไม่ทำข้อใดข้อหนึ่งถือว่าประมาทเลยเลิกอย่างร้ายแรงครับ ถ้าคดีขั้นธรรมดาก็คือประมาทธรรมดาที่แหลโดนแต่ว่าพออย่างร้ายแรงเติมเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นละเมิดทันทีครับ ส่วนเรื่องพื้นฐานมาตราหนึ่งสองสามสี่ห้าเออมันมีในนั้นหมดเลยนะผมต้องต้องะไร้อง เราไม่ต้องแล้วนะเรื่องนี้เนี่ยเอาแบบเข้มๆเลย ที่ต้องใช้ปฏิบัติเป็นเข้มๆเลย หรือเรื่องที่กำลังสอบสวนอยู่มีไหมสอบสวนอยู่ก็ถามได้ว่าเขาใช้ยังไงสอบสวนก็ใช้ใกล้ก็โดนเยอะถ้าอยู่ห่างโดนทุนน้อยหน่อยเาก็โดนแค่ห้าเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์ไปส่วนหัวหน้าหัวหน้าโดนสามสิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ลองค่อยคิด คนโกงโดนร้อนนะอันนี้สามารถที่จะ ไปวินิจฉัยได้นะครับ ก็เห็นใจวิทยกร อย่างผมแค่เรียนจบสมัยมาเนี่ยเวลาเขามีกรรมการอะไรเนี่ยมักจะให้ผมไปเสมอเลยเพราะว่าคนอื่นไม่ว่างวิทยกรก็ทำเรื่อง ที่ส่วนราชการส่งมาส่งมาอีกเยอะเพราะผม ดูสำนวนที่ทำเรื่องมาจากนิติกรที่เป็นเป็นเพื่อนน้องๆเขาก็เอาแฟ้มให้ดูนะของทีมมีเรื่องเกี่ยวเรื่องกันเขาก็เปิดแฟ้มให้ดูทั้งหมดเลย เวลาสมมติเวลาท่านส่งเรื่อง ท่านสอบสวนเสร็จแล้ว มีเรื่องที่ต้องส่งไปส่งทางนะครับ ก็จะมีเด็กรับเรื่องคนหนึ่งรับแฟ้มมาท้งแฟ้มใช่ไหมที่เรื่องมาอันไหนที่ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเขาก็ถามมาท่าน ทำไปยังท่านว่าขอหลักฐานนี้เพิ่มเพิ่มแล้วก็จะมีกรรมการอธิบดีเราจะแต่งตั้งกระทรวงการนอกให้กรมการทำแล้วก็อธิบดีเป็น เป็นประธานของการโดยโดยตำแหน่งแต่ปอติท่านจะรอบรองทำแทนเรื่องคดีต่างๆ เขาก็ชุมกันเหมือนแบบนี้แหละ ประมาณ ประชุมครั้งหนึ่งก็ประมาณสิบ สิบกว่าคดีนี้ต้นไปนะเจ้าของการก็นั่งเรียงไปนี้ ท่านดีก็นั่งอยู่นี้พอก็นั่งอยู่ แบบนี้เลย แล้วเจ้าของเรื่องก็นั่งอยู่ข้างล่าง ถึงเรื่องใครก็มาอ่านให้ฟังว่าเรื่องราวเป็นยังไงยังไงและทางต้นทางกัดเขาเขาตัดสินว่าไงคนนี้รับผิดชอบคนนู้นคนนี้ ท่านรองในคดีหรือท่านผออาจจะท้วงติงเรื่องนี้ไม่ถูกต้องเป็นอย่างนู้นอย่างนั้น เออไปทำใหม่ไปไปถามเขาที่ว่าเป็นนี้ไหมเป็นนั้นไหม ของแฟนก็ไปย้อนกลับมาหาพวกเราเนี่ยเออมันขาดตรงนี้ขาดตรงนั้นจริง ๆ คือ ถ้าลองกับพออกองมันเป็นกองแท่งอะไรนันเขาเขาไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินที่เราส่งไปหาเขานะเป็นคยนเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเรื่องเราก็จะช้าลงนิดหนึ่งเพราะว่าต้องทบทวน ส่วนเรื่องไหนที่เราทำดีแล้ว ผ่านสลุย พราะเราทำกฎเนี่ยทำตามกฎทุกอย่าง ก็มักจะขาดตรงนี้ขาดมนอไปแล้วก็ทำเรื่องใครต้องรับผิดชอบเรื่องละเมิดนี้เท่าไหร่เท่าไหร่เป็นตัวเท่าไหร่ก็ทำคำสั่งได้ท่านนะให้อธิการบดีทำคำสั่งว่าคนนี้รับไปสิบล้าน คนนี้รับไปห้าล้านยี่สิบล้านท่านไปหากเขาไม่ไม่พอใจก็คืออย่างที่ผมบอก ไปฟ้องที่ศาลปกครองเพราะอันนี้เป็นคำสั่งศาลปกครอง แต่เมื่อใดก็ตามที่บอกนะครับ มันพอจะฟ้องศาลแพ่งได้สมมติว่าสมมติเราปรับกันนะ เราไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่นะเราเป็นคนผู้เสียหายเอง เป็นผู้เสียหายเองเช่น เราจอดรถหรือเราไปขับรถไปชนกับรถ รถตู้ของมาวิทยามหาวิทยเรามะารคนอื่นก็แล้วแต่ แต่เราเป็นหรือผู้นำสุดตัวนั้นเนี่ยเราก็คือเป็นฝ่ายฟ้องร้องเองฝ่ายผู้เสียหายเอง เราอุทธรณ์คำตัดสินนี้ไปที่ศาลปกครองได้ แต่ถ้าเรื่องนี้ไม่เคยถึงศาลปกครองเลย เราไปฟ้องศาลแพ่งได้นั่นเป็นปัญหาฟ้องศาลศาลทองผมเปรียบเทียบให้ฟังนะ คือไม่มีใครบอกนะ ฟ้องศาลปกครองก็เหมือนไปโรงพยาบาลรัฐบาลส่วนไปฟ้องศาลแพ่งก็เหมือนไปโรงพยาบาลเอกชนมันมีทีกว่าเลย ดี i ีกว่า ดี i ีกว่ายังไง คือสมมติว่า เขาตีราคาค่าเสียเวลาคนสมมติว่า เป็นคุณหมอโดน เป็นผู้คุณหมอเป็นผู้เสียหายโดนค่ารักษาไปวันไปเท่าไหร่ แล้วค่าค่าขาดรายได้ คุณหมอเนี่ยเขาให้ คุณหมอจะมีเงินเดือนเป็นแสนก็แล้วแต่สารจะให้แก้ว่า เนี่ยไี่มีแค่หนึ่งห้าเลยคุณหมอไม่ได้ไปทำงานหนึ่งเดือนจากตัวรถราชการมาชนแล้วก็ไม่สบายไปเข้าโรงพยาบาลทำงานไม่ได้หนึ่งเดือนเนี่ยเขาให้หมื่นห้าส่วนไปชนกรรมกรอีกราคาให้ค่าแรงขั้นต่ำขึ้นอยู่กับจังหวัดอะไร จังหวัดเชียงใหม่ร้อยสามร้อยห้าสิบจังหวัดแม่ฮ่องสอนสามร้อยอะไรประมาณนี้นครปฐมเนี่ยสามร้อยยี่สิบอะไรตรงเนี้ย ตีราคาเองนะตามนั้นเลยกรรมกรนะหรือชาวบ้านธรรมดาที่แบบไม่มีที่ไม่มีอะไรเป็นหลักแหล่งเขาให้ ตามค่าแรงขั้นต่ำถึงไปชนเขาแล้วเขาแบบเข้าโรงพยาบาลไปสามสิบวันยี่สิบวันมันตีราคาเป็นอย่างนั้นคุณหมอก็ให้หมื่นห้าไหมวิศวกรก็หมื่นห้านะเพราะเงินเดือนเขาเกินเกินห้าไปแล้วไม่เกินแต่ถ้าฟ้องทางแพ่งอาจจะให้ เยอะกว่านั้นนะผมไม่ ผมไม่ได้บอกนะว่ามาตรฐานต่างๆนะแต่ว่าท่านเข้าใจคนละแบบกันนะคือสังปคมองคือรัฐการจ่าคือรัฐบาลรัฐบาลนะปองแบบนี้อันนี้พูดในนามส่วนตัวนะ ส่วนตัวส่วนตัวส่วนตัวนะเวลาแนะนำเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องที่โดนกระทำละเมิดโดนโจกกรรทำละเมิดนะผมสังไหนก็ดีน้อมาปรึกษาเราเป็นทนาย อย่างผมนี่ก็โดนปรึกษาเยอะไม่ดีนะคือ โดยเฉพาะคนขับรถที่โกงผมโดนสอบสวนโดนประจำเขาจะให้ผม ไปนั่งอยู่ด้วย ตอนตอนเขาโดนสอบเขาอยากให้ผมไปนั่งเป็นเพื่อนเมีอะไรพลาดอะไรก็อาจจะโดนเพ่เองนิดนึงมันไปช่วยกัรทำไมนะผมเราเนี่ยถ้าเป็นเพื่อนฝูงเราก็โดนวางหน่อยเนี่ยทั้งโดนสอบเมื่อ แกไปนั่งเป็นเพื่อนฉันหน่อยนะเป็นเพื่อนหน่อยฉันไม่มีพวกเดี๋ยวเกิดเขาแบบทำอะไรที่ทำให้ฉันต้องเสียสิทธิ์ต้องอะไรเนี่ยคือช่วยฟังด้วยฟังด้วยว่าเนี่ยเราต้องทำยังไงต้องตอบยังไงตอนสอบแล้วเมื่อคู่ความหรือคนโดนสมมติเขามีสิทธิ์ที่จะเอาใครไปนั่งฟังด้วยรวมทั้งเพื่อนเราเราเป็นเพื่อนกันเราไปนั่ง ไปช่วยเขาฟังหน่อยนั่นเอง เขาแค่คนคนมาสอบเราถ้าอะไรตีเที้ยนอะไรเนี่ยเราก็จะได้ช่วยเพื่อเราได้แต่นี้ไม่ได้เรามีสิทธิ์มีแต่ถ้าสอบที่ไหมันเชื่อมมันจะโดนเยอะมั้งเนี่ยคือโดนให้สอบที่ไหนเยอะใช่ไหมวินัยเนี่ย อันนั้นเขานิ่งก่อนเลย คือคนที่คนที่จะมาสอบเราต้องเป็นนิก่อนเสมอเลยในเรื่องวินัยนะเพราะฉะนั้น เพื่อเราที่โดนสอบวินัยเขา มีสิทธิ์ตั้งทนายไปนั่งฟังด้วยทำไมใช่ทนายเขาก็ว่าเราเนี่ย้ฉันโดนสอบวินัยแกเป็นเพื่อนไปนั่งไปนั่งเป็น เป็นอะไรนะเป็นอย่างนั้นทีวะบอกเนี่ยเพราะว่ากรรมการแล้วจะถามว่า อ้าว คุณเอาใครมานั่ง ครับ เพื่อนผมเป็นนี้ก่อนครับเขาจะถามเลยตัวไหนก็ตัวคน คนสอบสวนก็ต้องมีตงอะไรต้องเป๊ะ วลาสอบสวนอย่างนี้ใช่ไหมต้องย้ำเสมอเนี่ยพอเรามานั่งด้วยคุณทราบไหมเนี่ยเป็นอย่างนี้หรืออะไรที่ต้องไม่เสร็จเสร็จร้วทราบถ้าเราไปนั่งอยู่ด้วยเนี่ยแต่ถ้าเราไม่นั่งด้วยเออรับรับไปเถอคุณขับรถไปคุณขับรถไปชนเขาเองประมาทเลือย่างนั้นเองผู้ดีก็ไม่ได้ในที่จอดรถนะผมขับรถไปชน รถชาวบ้านเขาเนี่ยตรงนั้นมันมืดก็เลยเขาก็หาไหุ้ผลไปนะได้เราในฐานะเป็นเพื่อนเขาก็ต้องเอาผลปรูโยนเขาเรียนเรื่องเรื่องสิทธิพิเศษสำหรับคนเป็นเป็นเป็นจำเลยที่คนโดนสอบสวนเขามีสิทธิ์เอาทนายเอาอะไรมานั่งสอบได้และอีกเรื่องหนึ่งสดๆร้อนๆ ผมให้ ถูกท่านว่า ให้ให้ไปเป็นประธานกรรมการสอบสวน คนที่มีตำแหน่งเป็นถึงรองว่าปปชชี้มูลความผิดมา แต่จะให้ผมไปสอบละเมิดมันก็ละเรื่องนะผมคิดว่า อันนี้เป็นการแก้เกี่ยวเฉยว่าปปชชี้มูลมาก็ต้องสอบวินัยสอบอะไรไปใช่ไหมไปแจ้งความอะไรไป มีมาให้สอนด้วย มาให้ผมเป็นประธานด้วยผมก็ค้นกฎหมายซึ่งมันก็ไม่ยากเย็นอะไรหรอก ผมดูว่าสอบวินัยขอขอห้ามวินัยนู้นเขาได้เขียนไเลยเขาห้าม แต่งตั้งคนเป็นประธานเนี่ยต้องมีตำแหน่งเทียบเท่ากับคนที่โดนสอบสวนไงนะสมมติว่าท่านอธิการโดนสอบสวนอะไรัอที่มืออะไรเนี่ยก็ต้องแต่งตั้งอธิการบดีอย่างพี่โดนก็ต้องตั้งอธิการบดลาเป็นประธานสอบสวนนะ อธิการบดีมาอะไรอื่นมาเป็นประธานหรือคนอื่นเทียบเท่าเทียบดีมาสอบไม่ใช่ว่าเป็นนิติกรสำหรับชำนาญการพิเศษ จะสอบนิการเนี่ยไม่ได้ เป็นประธานไม่ได้นะแต่เป็นกรรมการที่เฉยได้กรรมการมีห้าคน มีเราคนหนึ่งได้สี่อะไรก็ได้ แต่คนเป็นประธานนะ ต้องเทียบเท่า อันนั้นสอบวินัยนะแต่ละเมื่อ ้ไม่เขียนจมูกเอาสิอะไรพวกนี้ได้อารมณ์ไปสองพิการมันไม่ได้ แต่กฎหมายไม่ได้ห้ามไม่ได้อะไรผมไปเขียนโดยวิธีว่า เอาสมนวนกฎหมายต่าง ๆ นี้จับหลักให้ดีเขาเขียนอย่างนี้เพื่ออะไร มาตรานี้เขียนไปทำไมหลักข้อกฎหมาย ถ้าเราจับได้เราสามารถนิจัยได้ผมดผมไม่เขียะว่าผมงนี้ว่า เนื่องจาก ผู้ถูกสอบสวน มีตำแหน่งในขณะทำผิดนะหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแล้วก็ตำแหน่งกลายเป็นรองผู้ว่าแล้วก็เสียไป แต่ก็กปชที่มีความผิดแต่ตั้งผมเป็นประธานสอบสวนนะผมให้ท่านคำถามว่า ที่สำนักงานเราไม่มีตำแหน่งหรือข้าราชการที่มี ระดับศักดิ์ศรีและตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ถูกสอบสวน เพื่อเป็นการไม่เพื่อเป็นการอำนวยความยุติธรรมจึงไม่สมควร แต่งตั้งผู้มีที่อะไรนี่เกียรติศีให้กว่า ไปสอบสวนระดับผู้ใหญ่กว่าคือ คือ คือผมร้อเรียนมาจากเรื่องวินัยเเรื่องสอบวินัยแต่แค่ไม่ได้เปิดเัวโอเพนใครว่าทำไมไม่มีทำเพราะว่าเวลาทุจริตก็จะมีตั้งแต่ขออย่างลูกน้องสี่ห้าคน ร่วมกัน คือร่วมกันทำเมื่อบกพร่องเราคนบกพร่องนี้เหมือนแต่คนเป็นประธานองคนลดตำแหน่งน้อยกว่า คนถูกสอบสวนตำแหน่งใหญ่กว่า แค่เขามานั่งก็ข่มเราแล้วท่านเป็น นี่ท่านเป็นรองผู้ว่าเป็นระดับผู้สูงเกษียณเลยใครๆก็รู้จักรู้จักทั้งหมดแล้วเราเจอประธานเลยท่านว่าอย่างไรก็ต้องว่าอย่างนั้นใช่ไหมว่าอย่างไรก็ต้องว่าอย่างนั้นเขาอาจจะดีชอบไม้ลง ลูกน้องก็รับผิดชอบมากขึ้นลูกน้องทันฉชั้นรลองมาจะรับผิดชอบมากขึ้นมากขึ้นท่านพูดอะไรก็เป็นคำนั้นคำไหนคำนั้นเลยความยุติธรรมก็ต้องไม่เกิด ไม่ยุติธรรมแก่ข้าราชการระดับเล็กรองลงมาเพราะฉะนั้น คนเป็นประธานกรรมการ ต้องเป็นศักดิ์ศรีเทียบเท่ากับคนโดนสอบสวนรู้กันเองแต่จะต้องไม่เป็นเพื่อนกันหรือเป็นศัตรูกันก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกันก็ไม่ได้ เป็นศัตรูกันก็ไม่ได้ ก็ตามหลักเดียวกับการพิพากษาเลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนจำเลยก็ไม่ได้ เป็นเพื่อนกับโจทก็ไม่ได้เกิดไม่ได้ เป็นอะไรไม่ได้ทุกอย่างถ้าเกิดเขาแย่งมาก็ผิดแล้วมีอ่านให้อ่านสไลด์หน้าที่ ที่เป็นกรณีศึกษาที่ ที่ 60 ขึ้นไปสี่ห้าสิบขึ้นไป ก็เป็นกรณีศึกษานอกนั้นจะเป็นข้อกฎหมายที่ท่านรู้มาแล้ว มาตราหนึ่งเป็นอะไรก็ตามเลยแล้วก็ ที่เกี่ยวกับมหาลัยของท่าน ในฐานะที่ท่านดูท่านก็ดูแลพรบมหาวิทยาลัยมิยนพรบมหาวิทยาลัยมิยนนั้น่ะ มาตราต้นๆบอกว่าไม่ได้เป็นมหาวิทยาลัยใน ไม่ได้เป็นส่วนราชการไม่ได้เป็นส่วนราชการไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้น อันนั้นก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่แต่มาตราท้ายท่านไปเขียนว่าข้าราชการตำรวจเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ราชการแต่หน่วยหน่วยที่คุณประกาศไม่ใช่ราชการแต่คนที่เป็ิถือว่าปฏิบัติหน้าที่ราชการเออมันก็แปลกๆนะแล้วก็ ละเมิดเนี่ย เป็นกฎหมายที่ช่วยข้าราชการของเราเเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องแพ่งธรรมดาเอกชนรถขนของมาชนเรา เราจะฟ้องจ้างรถฟ้องก็แก่เรามีสิทธิ์ฟ้องก็แก่ได้ เป็นคนที่ขับรถน่ะมันไม่มีเงินจ่ายเราหรอกต้องฟ้องเท่าแก่นะฟ้องเท่าแก่ไปฟ้องจ้างไม่ได้อาจจะไม่เย็นขับขี่ก็ได้บาขทีอาจจะมีเขาพิเต็มอ่ะแต่ว่า คนที่จ่ายเงินต้องเป็นนายจ้าง เช่นเดียวกันกฎหมายนี้เกิดเกิดจากว่าเราทำงานให้กับนายจ้างเรานายจ้างเราก็คือส่วนราชการนะ เกินผิดพลาดทั้งไปเราต้องมาชอบทั้งหมดเลยเหรอนะเขาต้องช่วยเราไหมครับเป็นเกิดสมัยนี้บางคน ถ้าท่านไปฟังบรรยาย แล้วแต่ท่านไม่แล้วแต่คนที่มาบรรยายบางคนเขาก็บอกว่า เกิดจากพยาบาลคนหนึ่งไปทำ น้ำร้อนหล่นใส่คนไข้ คนไข้ท้องเอาหกแสนปรากฏว่าปฏิน้ำร้อนหรือปลาน้ำร้อนนั่นมันมันชำรุดเก่าตั้งเก่าอยู่กำลังจะเทหล่นทุบลวกคนไข้หมดเลยฟ้องหกแสนเออเขาทำด้วยหน้าที่ราชการทำไมเขาต้องเสียเงินต้องหกแสนทำไมไม่ฟ้องนายจ้างคือเหลือราชการก่อนมีกฎหมายนี้เขาเขาจึงคิดขึ้นมาเนี่ยเอาเคสเคสตัวนี้เป็น ป็นต้นเป็นต้นเหตุที่ว่าเออต้องมาประชุมหารือกันนะต้องมีกฎหมายแล้วล่ะหรือท่านก็ได้โอนอีกแบบหนึ่งก็บอกว่ามีครูต้องเป็นยามเข้าโรงเรียนแล้วโรงเรียนไฟไหม้เาบอกว่าเอ้ยครูต้องรับผิดชอบโรงเรียนทั้งหมดเลยเหรอเนี่ยไหม้ทั้งโรงเรียนไงครูกี่ล้านเนี่ยต้องรับผิดชอบคนเดียวเลยเนี่ยเขาแพ่งรับผิดชอบคนเดียว ยังไม่ถึงระดับ ยังไม่ถึงนะเดี๋ยวนิดหนึ่งนะครับนะต้องรับชอบทั้งหมดเขาเลยบอกว่าเออเป็นครูเราต้องรับผิดชอบทั้งโรงเรียนอะไรเลย คือก่อนมีกฎหมายเน่เห็นไหมว่ากฎหมายเนี่ย คุ้มครองเราก็คือรับผิดชอบน้อยลง อันนี้พูดถึงไม่ใช่พูดถึงการโกง การโกงนี่รับไปร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนผู้ทำละเมิดก็คือว่าภาษาละเลยให้มีการโกงนั้นะ ย่างน้อยหน่วยงานรับผิดชอบไปห้าเปอร์เซ็นต์แหละ ห้าเปอร์เซ็นต์รับไปด้วยหน่วยงานรับไปด้วย ไม่ใช่ตัวในการบดีนี้เลยนะ ตัวมันไปรับไปห้าล้านสมมติร้อยล้านรับไปห้าคน แล้วเราสมมติเราเป็นคนเป็นผู้ทำละเมิดนั่นแหละตามสัดส่วนมันผ่อนได้ด้วยนะคุณต้องรับสิบล้านผ่อนวันละผ่อนเดือนละห้าร้อย ยังได้อยู่นะ แล้วแต่กระทรวงการคลังนะ เราก็ไปที่แจ้งว่าโอ้เรามี มีพ่อ มีแม่ มีลูก มีอะไรต้องดูแลอีกเยอะ เงินเดือนก็แค่ สองหมื่นหรือหมื่นห้าโอ้โหต้องทดใช้เอางี้กัน เดือนละห้าร้อยผ่อนไปเรื่อยๆถ้าท่านโดนฟ้องทางแพ่งหรือเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับหน้าที่ราชการนะเขามายึดบ้านยึดรถท่านได้เลย มีรถมีบ้านใช่ไหมยึดมีบ้านไหมยึดยึดเนี่ยถ้าไม่ใช่เงินราชการนะ มมติเป็นเรื่องส่วนตัว เช่นท่านขับรถไปชนคนตาย นี่มีตัวอย่างมาฟังหน่อยนะไปชนอะไรตายเขาฟ้องมาถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวท่านขับรถไปเที่ยวเองนะอย่างนี้เขาฟ้องสิบล้านข้าศาลพิพากษาว่าท่านต้องใช้สิบล้านเขายึดบ้านยึดรถยึดอะไรได้หมดยึดทรัพย์สินท่านง่าย แต่อันนี้ถ้าเกิดเป็นรถราชการแล้วท่านไปในหน้าที่ราชการแล้ว ท่านประวัติเลิกอย่างอย่างรายแรงนี้นะ ทำได้ทำได้โดนมาสี่ล้านเนี่ยเดือนละห้าพันเดือนละห้าร้อยอะไรแ้วแต่ตาม ตามความแล้วแต่สารเห็นใจหรือแต่ที่ต้องการจะเห็นใจนะฮะเดือนละห้าร้อยเดือนละห้าพัน ผ่อนมาเพิ่มให้ให้คนที่มา บังคับคดีเรา ได้สบายใจว่าเก็บเงินเราได้นิดๆหน่อยๆเก็บเงินได้ไม่ใช่ไม่เก็บเลย ถ้าไม่เก็บเลยเขาก็มีความผิดไงไม่ได้ไม่ได้สักบาทเขาก็รับราชการจนโทษนะครับเอาเป็นยัง ยังนะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ที่พยายามเตือนก็คือว่าที่นี่มีลูกศิษย์เป็นหมอเยอะครับไหนที่ว่า คุณหมอที่ไม่ได้เกี่ยวกับหน้าที่ราชการมีมีคุณหมอที่ไปรับราชการไปเป็นคลินิกอยู่ จะถูกใช้ให้เป็นมาสูงพิศพอยู่เสมอนะมือต้องใช้ คือในอำเภอเราหมอมีน้อย ตายตรงนู้นตายตรงนู้นกันเอาคุณหมอไปพิสพหน่อยคุณหมอไปพิสพนี่ ก็ต้องเวลาอบรมเจ้าหน้าที่ที่จะไปบรรจุไปอะไรหรือว่าไปเปิดคลินิกเองนั่นเองบอกเขาด้วยว่าถ้าจะให้อยู่ในพรบค้อมผิดทางละเมิดอยู่ในคุ้มครองละเมิดต้องให้นม่เบอร์ทำคำสั่งนะไม่ใช่โทรมาบอกเขาไปทำสูตรเนี่ยมีโจรโดนโดนวิสามันทั้งกรรมไปถึงคุณหมอเพราะว่าเวลาโดนโดนฟ้องเรื่องมันมีอาจจะมี เพราะว่า คุณหมอบอกว่าโดนยิงตายหรือโดนระหว่างฆาตกรรมกับกับตายเองอะไรเนี่ย คนที่เดือดร้อนคือบริษัทประกันนะตายด้วยอุบัติเหตุกับตายด้วยฆ่าตัวตายด้วยเขาจ่ายต่างกันไง บริษัทประกันเนี่ยเขาจ่ายกันคนละนั่นเลยนะ จากสองเท่าเป็นสามเท่าแล้วแล้วหมอทำสูตรผิดเนี่ยโดนฟ้องได้นะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อให้อยู่ในความคุ้มครองเราเราคิดเมื่อไปทำสูตรผิดศพเนี่ยโดยใช้เนี่ย ไม่ใช่โทรมาเรียกเราไปเลย ต้องทำคำสั่งต้องอะไร มีคำสั่งด้วย เพื่อให้อยู่ในกรณีนี้ ทุกทีที่มาเป็น เป็นหมอเยอะ เวลาท่านปัญญาให้เขาฟังหรือผู้พูเขาฟังหรือยิ้มย้นเอง ต้องเสร็จทุกเรื่องเลย กับระเบียบของทางราชการอื่นๆอยู่เสมอนะครับ เราเป็นฝ่ายสอบสวนอะไรนะถึงอ้างถึงระเบียบอื่นๆกระทรวงการอื่นมามาแตะได้ เขาหมายทุกอย่างแม้ว่าเราไม่ได้ไปอ่านโดยละเอียดนะส่วนใหญ่ล้อเรียนมาจากคือล้อมาจากกระทรวงการทั้งหมดเลยเขาไม่เขียนให้มันดีกว่าหรืออะไรกว่าเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องภายในมันดีตรงว่าเป็นเรื่องภายในจัดการมันเอง มีอะไรก็คุยกันเองครูสงัาิไม่ได้มาเข้ามาลู้ลึก แต่คนมาตรวจนั่นคือสตมคนที่สตมเห็นด้วยมาตรวจ ทั้งหมดทั้งหลักอะไรสตมเขาจะเป็นคนมาตรวจที่ปีแต่รู้เขาตรวจแบบไหน ผมก็ไม่ผมไม่ทราบ ไม่ทราบวิธีการตรวจแต่ตามบรบมาอะไรนั้น ถ้าเอาคนอื่นมาตรวจเนี่ย ให้สตมเป็นคนเห็นด้วย จบมหาวิทยาลัยนะ้วเขาก็มาตรวจที่นี่นั่นคงจะที่ตรวจมากสุดคงจะเป็นเรื่องนี่แหละกองคำนี่แหละเพราะเป็นแหล่งรวมของเงินทั้งหมดกองคำอ๋อเรื่องที่ผม จะพูดก็คือเรื่อง อาจารย์มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ก็ จะทำเรื่องยืมเงินยืมเงินไปสัมมนายืมเงินไปทำวิจัยยืมเงินไปทำนู่นทำนี่นะ เขาจะต้องเอาไปเสร็จคือใช้เงินทดลอง ที่เขายืมไป คราวนี้นี่มีอาจารย์สมมติเรามีอาจารย์บางคนเนี่ยเพิมเฉยไม่เอาเงินไม่เอาบินมาให้เราัทีไงเราก็ค้างอยู่ที่เราค้างค้างค้างเราลองไปอ่านดู ไม่มีหน้าที่ไปทวงนะไปทวงว่าจ้างเอาบินมาเนี่ยครบกำหนดสามสิบวันแล้วนี่หกสิบวันแล้ว กาสวันแล้วจัดเอามาเอามาให้ทีเดียวอเลยเราไม่มีนที่ดีโถพอกองคังนะนี่ถ้าเราทำนะหมน้าที่ของเราก็คือไปหาเงินเขาได้เลย ทำเรื่องหักเงินหักเงินอะไรที่มาแล้วต้องจ่ายเขาอะนะ ทำเรื่องหักได้เลยตามในใบยืมเงินเขาเขายินยอมไปแล้วไงเขายืมเงินอะให้ให้คิดอ่านดูว่าถ้าคุณไม่คืนแม่แม่เอาใบเสร็จมาให้เนี่ย เราก็หักเงินคุณได้เลยทำเรื่องหักไม่ใช่ทำมันคือทวงอันนี้ก็คือเกิดเกิดเป็นเรื่องในตาประมาณแล้ว ถึงสามเนี่ยที่ว่า เป็นความผิดของเอาความคันสามบอกไม่ผิดเออนี่ก็ไม่ผิดเพราะว่าคุณยังมีทรัพย์สมบัติคืออาจารย์ยังมีเงินเดือนเงินอะไรให้ให้ยึดคุณทำไมไม่ไปยึดล่ะคุณไม่มีหน้าที่ทวงและเราก็ไม่มีอำนาจที่ว่าจะไป ตั้งกรรมการสอบระเบิดเขานะเพราะว่า ทางมาที่ไรเขาบอกว่าทางนี้มาที่ไรไม่เกิดความเสียหาย ความเสียหายยังไม่เกิดขึ้น เพราะอาจารย์คนนี้ยังมีเงินเดือนให้ยึดเรียนโน่นให้นี่คือยังทำงานอยู่เขาไม่ได้เอาไปเสียมาให้คุณก็ยึดเงินไปเลยหักเงินไปเลยดูใจใจร้ายหน่อยแต่ว่า เนี่ยมันเป็นระเบียบเพราะเราทำตามระเบียบเราจะไม่ผิดทำตามระเบียบจะไม่ผิดใดทั้งสิ้น แต่ถ้าผิดระเบียบแม้แต่ ระเบียบไม่ทำสิบอย่างคุณทำคุณพลาดไม่ทำไปอย่างหนึ่งถือว่าประมาทเลยเลอยไเลไว้ก่อนไว้ก่อนนะได้เวลาพักปรีเล็กใช่ไหมขอบคุณับปัดพักนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะพักกัน 15 นาทีนะคะ เดี๋ยวเชิญรับเบรกด้านหน้าห้องประชุมค่ะ เราจะกลับเข้ามาในห้องนี้ีที11โมงนะคะ